ไม่เข้าได้เพิ่มอีกห้ามันเมื่อเออคือมาดี มาดี คูณสามสิบไปแล้วเมื่อตอนนี้โอ้โหสุดยอดหกพันครับผม อนคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยอแล้วครผมก็กราบสวัสดีสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะ วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะกับไอยหำแร่นะเพื่อนๆนะกับเกมของค่ายพีจีนะเพื่อนๆนะ เกมนี้เลยครับตามปกเลยดินเนอร์ดีไลนะเพื่อนนะร้านอาหารเลิศรสนะครับผมมา วันนี้ก็มากับทุนนิดหน่อยนะกับ170เครดิตนะเพื่อนๆนะมาครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่าน พวกอัตราการจ่ายตารางการจ่ายเงินรางวัลต่างๆ เพิ่มเติมได้นะครับทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมา มีอยู่อ่ะเปิดไปสักขอ 20ก่อนแล้วกันเพื่อนๆถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราค่อยผ่อนนะ ถ้าไม่ไปเดี๋ยวเราค่อยปรับลงมานะครับผม ไปออโต้ไป 10 ครั้งก่อน มาครับ มาดูกันมา มามามามาอืมคูณสองไปดิ ได้อยู่ ได้อยู่เข้ามามาเข้าหลามอืม เอาโบดามาเขาลามมาอืมแซนด์วิชมา กาแฟเออเขาลามมาคุณสองมาแล้วด้วยเพื่อนกาแฟ กาแฟมาแก้วน้ำมา ขอกาแฟอีกแก้วนึงเอาดิหัวใจเพิ่มครับผมคุณหกไปด้วยโู้ทั้งแก้วน้ำทั้งเบอร์เกอร์เพื่อนเออช็อตนี้เต็มคาราเบลครับผมดอกจิกมาอีกช็อตนี้ไม่ต้องสืบเลยเบินคูณอะไรคูณแปดไปดีครับผมเท่าไหร่กับพันสองร้อยหกสิบสี่ครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยไปไปกันต่อ แม่เอาแก้วน้ำมาอีกปลอกอีกมาอีกครับผมได้คูณสองมาแล้วไป มามาไม่เข้า มาไหมมาถ้าซื้อเท่าไหร่ตอนนี้พันห้าแล้วเพื่อนๆไม่คุ้มครับผมไปเพิ่ม เพิ่มทุนไป 50 ครับผมออโต้ไป 30 ครั้งเพื่อนๆมารุ้นกัน เป็นอย่างไรอืมมามาอืมเลยคูณสองไปนะยังขาดทุนอยู่ไม่ขาดทุนอยู่ทั้งเบอร์เกอร์มาดิได้คูณสองมาเลยด้วยอืมไปสองร้อยจ้ะมามาแสแคตเตอร์ลงใบเอ้าเอ้าไว้ยังไงจะมาให้หรือเปล่าเอ้ามาตัวสุดท้ายเลยพอดีมันเมื่อเอ้ยไปไป ตีสปิเ็นไปเลยสิบครั้งครับผมมาอีกสักอันไหมแตกไหมแตกไหมวิ่งเลยอตอนนี้โอ้โหเพื่อนๆดูสเต็กมาเต็มช่องแล้วครับ ตอนนี้สเต็กมาเต็มแถวไปแล้วครับผมโอ้โหปาสแคตเตอร์เหลืออีกหนึ่งมายังเอามาครับผมโอ้โหแตกไหนแตกเพื่อนๆเอ้ยแตกมาพันด้วยครับผมไปกันต่อครับผม แม่ฟรีในฟรีนั่นเพื่อนนะไปกันยาวๆครับอย่างนี้มาเออ อีกไหมอืมนาคูณสี่ไป มา ไปห้าร้อยครับผม มากาแฟมาคูณเป็นหกไปยิงคูณเยอะยิงเอาเรื่องนั้นเพื่อนะ เอาหลามมา แนิชอือหือแนิชไม่เข้าแต่ได้คูณสองมาอีกนะ มันเป็นคูณแปดละอือหือหัวใจมาคูณสามเลยเพื่อนอือหือเป็นคูณสิบเอ็ดไปแล้วครับตอนนี้เออร้อยห้าสิบเอาดิ เอาดิยิงตัวคูณน้ำยิงตัวคูณลงยิงแตกหนักแล้วเนื่อนะคูณแปดสิบสามแล้วไหนที่เอาเขาหลามมาได้คูณสี่เพื่อนเพื่อนขอเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เออนั่นแหละ เออเอาดิ เอาดิเบอร์เกอร์คูณ 17 ไปดิครับ ผม โอ้โห ช็อตนี้2,000เอ็ดแล้วครับ ผมสุดยอด สุดยอด สุดยอด มาหัวใจมาได้คูณ4เรื่อนเพื่อนสอกจิกมา เออผัวดำมาอีกแซนด์วิชมาอีกเออคูณสี่ไปเป็น คูณยี่สิบเอ็ดเพื่อนเออ เต็มคาราเบลอีกพันแปดครับผม ไปกันต่อครับผมไปกันต่อ เบอร์เกอร์มาได้คูณสี่แล้วด้วยเพื่อนๆหัวใจมาเออนั่นแหละเบอร์หรือว่าสเต็กจะลงมาอีกสักสามนะเพื่อนนะเอาสามพันเอ็ดเพื่อนๆเอ้ยบอกเรายิ่งคุณเวลาเข้าฟิตปินยิ่งเข้าตัวคูณมายิ่งแตกหัวเพื่อนอังมาดอกจิกมาตอนนี้แตกหมื่นแล้วนะเพื่อนนะไปคูณไปยี่สิบแปดครับผมเออเจ็ดร้อยครับผมอีกสามครั้งครับ ไหนเข้าได้เพิ่มอีกห้าเพื่อนคือมาดีมาดี คูณสามสิบไปแล้วเพื่อนตอนนี้โอ้โหสุดยอดหกพันครับผมหกพันเล่นเพื่อนตอนนี้หกพันละมาคูณสามสิบสองครับตอนนี้มาแค่พันหก ครับไปอีกสามครั้งเพื่อนอมา มาว่ายังไงอย่าบอกนะหัวใจมาจะมาอีกหรือเปล่า จะมาอีกหรือเปล่าไม่มานะแต่ว่าได้คูณห้าไปครับผมมาอีกเท่าไหร่ครับเอาได้อีกห้าครั้งโอ้โหเพื่อนๆไปกันยาวๆครับอย่างนี้ ได้ทั้งวันครับเอามาคูณ้าไปโอ้โหคอมโบอย่างโหด คูณ้าแล้วเพื่อนนะ มาเบอร์เกอร์ไปดิโอ้โหสลัดด้วยเอามาสี่สิบเอ็ดเพื่อนเพนเออเต็มคาราเบลนะอีกเจ็ดพันครับผม จบนี้ผมพอเลยนะ หมดนี้ผมพอเลยนะเพื่อนนะหมดนี้ผมพอเลยนะผมพอเลยเออไปคูณสี่สิบสามเออไม่ไหลดีไหลยาว โหดดีจริงๆเพื่อนคอมโบสสสี่ิบามแล้ว ตอนนี้คูณามไปแล้วหอวหใจไม่ ่ะเป็นคูณ47ไป อืออีก235ไปอีก20,000ไปแล้วจะเข้า30,000ได้หรือเปล่า หาหมดแล้วเพื่อนเอ้ยผมพอเลยนี้ผมพอเลย27,000นะ ผมพอเลยนะเพื่อนนะเอ้ามาอย่างได้อยู่ มาอีกไหมโอ้คูณสี่ไป เออ แต่ว่าผมพอแค่นี้ดีกว่านะครับ เพื่อนนะ เราได้ตามเป้าแล้วนะครับผมฮะไปหน้ากันเลยนะครับผม หูทุน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 ี้ก็ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วครับผมสวัสดีครับผม บ๊ายบาย